นองใส่เสื้อลายไลไหล่ถึงนอนชมยมจมูกน้องนาก็โดนีิ้วโค้งบนวงรูปเดียวเท่าใดว่าสวย สวยก็ยังไม่ถึงครึ่งเสี้ยว เสื้อดอกลายสีเขียว สวยนักเที่ยวติดตรึงสนใจผมตกหกหนึ่ง ควงแคนร้อยชังหากเจ้าไม่มีที่หวังก็จองน้องนาง ยงนคนนี้มีแฟนยัถ้าหาทาไวแม่เป็นของใครยังโสดวันนี้ที่ต้องอโทโปรดคิดเห็นใจเถิดน่เืออยแบขอเป็นแฟนวแครอยช้ำปากเจ้าไม่มีที่หวังเพราะจองน้องนาง นาทีนี้ hồng nôm keo huyết quang master chłop, latka go with โหยัมีอยู่แต่เพียง์ก็ยังคูกับกระรอกมีใครมีหมอก็ต้องคู่กว่านี้มีเพียแล้วก็ต้องมีผัวธรรมดามีชัวแล้วมันก็ต้องมีดีแล้มีอาจารย์แกอย่าด่าฉันเลยเอาจะว่าที่ฉันตายแลแกจะอยู่ในนี้